วันหลังเลิกเรียนค่ะนักเรียนกลุ่มธุรกิจสกินเสื้อและสกินแก้วค่ะจะมารวมตัวกันโดยใช้พื้นที่นี้คือตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ ในการเป็นงานธุรกิจของเราเร้่แรกคือเราช่วยกันออกแบบลายสกินของเราค่ะว่าเราต้องการแบบ แล้วก็จะแบ่งทำหน้าที่การทำงานคือมีคนตัดแบบแล้วก็ทำการสกรีนค่ะนี้เราช่วยกันได้แสดงความคิดเห็นว่าอะไรของเราได้อย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยกันออกแบบให้มีค่ะ